ันนี้ช่างเตยนะครับช่างเตยเราทำให้ดูนะครับหมุนออกมา ออกไหม่ต้องใช้มือหมุนธรรมดาออกไหมอ่านะฮะหมุนแกนออกมานะครับ นี่ก็ อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยมันหักลูกบอลมันหัก เหล็กมันขาดนะฮะข้างในเนี่ย มันก็เลยทำให้เวลาลูกลอยยกอ่ะ มันเหงียนอย่างเงี้ยนะครับ มันไม่ยกมาทั้งทั้งก้านนะครับเนี่ยขอขอขอดูแกนเก่า นี่นะครับเห็นไหมเนี่ยมันหัก มันต่อกันอยู่มันหักเนี่ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเออ่ยอย่างเงี้ย แล้วเวลามันยกมันก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ครับ แกนมันไม่ออกมานะครับอ่ะโอเค เราจะเปลี่ยนนะครับเอาออกคราวนี้เราก็ใส่นี่คือแกนใหม่นะครับใช่ใส่เข้าไปเลยนะฮะใส่ดีๆนะฮะหมุนแกนใหม่ใส่เข้าไป อืม แค่ตึงมือก็พอโอเคนะครับ นี่นะครับเราใส่ลูกใหม่เข้าไปแล้วนะครับคราวนี้ตรงด้านใต้ มันจะมีรูใส่สายยางอยู่นะครับ เดี๋ยวจะให้น้องก็าใส่ครับ เอาเชิญครับ นี่ครับสายยางใหม่ใส่เข้าไปมันเป็นช่องปล่อยน้ำออกมา เดี๋ยวเรามาทดลองกันไม่ใช่นะอ่า ว่างไว้ข้างใต้เออเนี่ยโอเค นะฮะตอนนี้ เปิดน้ำเปิดน้ำเปิดเลยเอแลวนี่ก็เปิดแล้วตอนนี้รอดูผลนะครับ รอดูผลว่า จะยังไงจบไหมปัญหา เมื่อกี้ก็รู้แล้วนะครับสาเหตุหลักๆก็คือคอมันคอมันขาดนะคอรูปลอยมันขาด มันก็เลยปิดวาล์วตรงนี้ไม่ได้ นะฮะนี่คือสาเหตุนะฮะว่า เอ๊ะทำไมน้ำถึงล้นน้ำถึงล้นนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝาปิดนี้นะครับ ฝาปิดใช้ได้ปกตินะครับเข้าใจไหมครับครับอ๋อเดี๋ยว รอรอรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง ดูผลดูผลครับนะครับต้องสังเกตดี ๆ นะครับ บางคนไม่รู้ ไม่ทราบ หรืออาจจะมีโอกาสในการทำน้อยก็เลยค้นหาสาเหตุที่แท้จริงไม่เจอนะฮะว่า อ๋อ มันอยู่ตรงนี้เอง ือว่าแก้ไปแก้มาแก้ไม่จบสักทีนะครับ ตอนนี้รอให้น้ำมันเต็มนะฮะให้ลูกรอยมันตัดก่อนนะครับ ถ้าลูกรอยตัดเสร็จก็ถือว่าใช้ได้นะครับ จบขั้นตอนการแก้ไขนี้น้ำก็ปล่อยมาเรื่อยๆนะครับ ลกน้อยก็ทำงานนะฮะเจียนก็แข็งแรงนะครับ ตอนนี้น้ำก็กำลังขึ้นมาเรื่อยๆ นะเราจะให้น้ำแค่ระดับนี้ก็พอนะครับไม่ต้องสูงมาก ก็โอเคนะครับ เสียงน้ำเงียบไปแล้วนะครับ น่าจะอยู่นะครับ ก็จริง ๆ ตัวนี้มันมันก็จะเป็นเบียดกันนิดนึงนะครับ ก็โอเคนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ นะก็โอเคนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับ ก็นำไปปรับใช้ได้นะครับ แก้ไขได้ง่ายๆโอเคครับ ก็เดี๋ยวปิดฝาแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เดี๋ยวรอติดตามผลต่อไปนะครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ สำหรับคลิปเนี้ยโอเค ขอบคุณครับสวัสดีครับ